งานใดบ้างที่กฎหมายลิขสิทธิ์ให้ความคุ้มครอง เรามาดูกันนะคะว่ามีงานใดบ้างที่กฎหมายลิขสิทธิ์ให้ความคุ้มครองค่ะ ซึ่งในประเทศไทยมีการประกาศใช้ พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พุทธศักราช 2537 เพื่อคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาหรืองานสร้างสรรค์ ส่วนใหญ่แล้วนะคะ จะเป็นงานสร้างสรรค์ประเภทวรรณกรรม และศิลปกรรม ซึ่งกฎหมายกำหนดไว้ 9 ประเภทค่ะ ซึ่งมีดังนี้นะคะ งานวรรณกรรม ตัวอย่างก็คือหนังสือ จุลสาร คำปลาศัยหรือสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ สุนทรพจน์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ค่ะ งานนาฏกรรมก็คือท่าเต้น ท่ารำการแสดงละครโดยวิธีใบ้ และก็มีการแสดงละครอื่นๆ นะคะ งานศิลปกรรมก็คือ จิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ ภาพถ่าย รูปปั้น สิ่งปลูกสร้าง ศิลปะประยุกต์ ค่ะ งานดนตรีกรรม ได้แก่งานเพลง คำร้อง คำนอง และการเรียบเรียงเสียงประสานค่ะ งานสิ่งบันทึกเสียง ซึ่งก็คือ แผ่นเสียง เทป แผ่นซีดี งานสดทัศนวัสดุ ก็คือวิดีโอเทป VCD DVD ที่มีภาพหรือมีทั้งภาพและเสียงค่ะ งานภาพยนตร์และเสียงประกอบภาพยนตร์ งานแพร่เสียงแพร่ภาพ ก็คือการกระจายเสียงทางวิทยุกระจายเสียง และการกระจายภาพและเสียงทางวิทยุโทรทัศน์ และงานอื่นใดในแผนกวรรณคดีแผนกวิทยาศาสตร์หรือแผนกศิลปะค่ะ